เวิร์กช็อปวิดีโอวอลในการทำเวิร์กช็อปนี้จะเป็นการทำแอปพลิเคชันให้สามารถแสดงผลเป็นวิดีโอได้ และสามารถย่อหรือว่าขยายเต็มจอได้ ในการทำแอปพลิเคชันนี้ เราจะต้องใช้ส่วนประกอบของวิดีโอเพลเยอร์และการตั้งค่าวิดไฮและก็ฟูลสกรีนในแอปนี้จะเป็นการเล่นวิดีโอที่ฝังอยู่ในแอปเอง แต่เราก็สามารถเรียกวิดีโอที่อยู่ในระบบอินเทอร์เน็ตได้ ก่อนจะเริ่มสร้างแอป ให้เราโหลดไฟล์วิดีโอนามสกุล .3gp หรือ 3gp ซึ่งเป็นไฟล์วิดีโอขนาดเล็ก สำหรับแสดงภาพบนโทรศัพท์มือถือ ไว้ในเครื่องของเราก่อน และให้เข้าสู่เว็บ MIT App Inventor สร้างโปรเจกต์ใหม่ชื่อว่า Video Wall คลิกที่ส่วนประกอบสกรีนหนึ่งให้เปลี่ยนไทเทิลเป็น Video Wall แล้วให้ไปที่ Screen Orientation เปลี่ยนให้เป็นแบบ Landscape เราจะได้หน้าจอ Designer ดังรูป เสร็จแล้วให้เราอัปโหลดไฟล์วิดีโอทั้งสอง ซึ่งจะอยู่ในบทเรียนนะครับ ไปที่ Media อัปโหลดไฟล์ เลือกไฟล์ให้จะอัปโหลด เมื่ออัปโหลดแล้วไฟล์จะปรากฏในช่องมีเดีย ให้อัปโหลดไฟล์อีกครั้ง ซึ่งแนวคิดของการสร้างแอปพลิเคชันนี้ก็คือ เราต้องการจะแสดงผลวิดีโอในแอปพลิเคชัน แล้วก็สามารถย่อหรือขยายขนาดให้เต็มจอได้ โดยการกดที่ปุ่มโกลหรือว่าชิง แล้วก็โชว์ฟูลสกรีน โดยมีส่วนประกอบสำคัญที่ต้องใช้ ก็คืออันดับแรก horizontal arrangement เป็นการจัดวางวิดีโอให้สวยงามไปที่ layout horizontal arrangement ลากมาวาง เปลี่ยนค่าวิดเป็น fill parent ตัวต่อมาคือ vertical arrangement จับมาวางเช่นเดียวกัน vertical arrangement เราจะใช้ 2 ตัว ทั้ง 2 ตัวให้เปลี่ยนค่า with d เป็น f i l l parent เหมือนกัน ตัวต่อมาที่เราจะใช้ก็คือ video player ซึ่งจะอยู่ในลิ้นชัก media video player ลากเข้ามาวางครับ ตัวแรกก็จะเป็น video player 1 ใช้สำหรับเล่น ฟล์ที่ชื่อว่า Big b u g b u n n y ให้เปลี่ยนซอสนะครับ ให้เป็น Big b u g b u n n y เปลี่ยนค่า high เป็น 36พิกเซล แล้วก็เปลี่ยนค่าวิดนะครับ ให้เป็น f i l l parent เช่นเดียวกัน เราก็จะทำไปที่วิดีโอเพลเยอร์2นะครับ ลากวิดีโอเพลเยอร์ลงมา เปลี่ยนค่าวิดเป็น f i l l Parent ค่า high นะครับเป็น 36พิกเซล ต่อมาครับเราจะสร้างปุ่มเพื่อทำการปรับขนาดของวิดีโอ โดยการลากปุ่มบัตทอนลงมา ปุ่มอยู่ที่ user interface ลากลงมาวางครับ เปลี่ยนชื่อปุ่มเป็น resize button โอเค เปลี่ยนค่าวิดนะครับเป็น fill parent แล้วก็เปลี่ยน text เป็น grow เหมือนกันครับกับวิดีโอที่ 2 เปลี่ยนค่าวิดเป็น field parent เปลี่ยนชื่อปุ่มเป็น resize button 2 ปุ่มต่อมาคือปุ่ม full screen button ก็ให้ลากลงมาครับ เปลี่ยนวิดเป็น fill parent เปลี่ยน text เป็นคำว่า full screen แล้วก็เปลี่ยนชื่อเป็น Full Screen Button 1 เช่นเดียวกันกับวิดีโอที่ 2 ครับ เปลี่ยนชื่อเป็น Full Screen Button 2 เปลี่ยนค่าวิดเป็น Fill Parent แล้วก็เปลี่ยนค่า Text เป็น Full Screen กลับไปที่สกรีนหนึ่งอีกครั้งนะครับ เราอาจจะเปลี่ยนแบ็กกราวด์คัลเลอร์ให้กลายเป็นสีดำเพื่อให้เห็นภาพวิดีโอได้ชัดขึ้นนะครับ เมื่อเราเตรียมหมดแล้ว ให้เราเข้าไปสู่บล็อกบล็อกอีเตอร์เพื่อเป็นการโปรแกรม ก่อนอื่นนะครับ เราจะต้องตั้งค่าตัวแปร initialize global ซึ่งมาจาก variable ตรงนี้นะครับ initialize global เปลี่ยน name เป็นคำว่าวิดีโอ1หรือวิด1 zoom to ก็คือตอนแรกยังไม่ซูมนะครับ ก็จะเปลี่ยนเป็นค่า false ก่อน โดยที่ลากมาจาก logic false แล้วก็เพิ่มอีกหนึ่งตัวครับเป็นเปลี่ยนเป็นวิด2นะครับ วิดีโอ 2 เพราะเรามีวิดีโออยู่ 2 ตัวนั่นเอง เป็นการประกาศค่านะครับ วิด1ซูมกับวิด2ซูมว่าเปิดมาปุ๊บเนี่ยให้มีค่าเท่ากับเป็นเท็จคือยังไม่ต้องซูมนั่นเอง ต่อไปเราจะสร้างคำสั่งสำหรับการย่อหรือว่าขยายขนาดของวิดีโอ ให้เราสร้าง resize video player procedure block ให้เราไปที่ลิ้นชัก procedure ครับ ให้เพิ่มตัวแปร ต่างๆเพิ่มขึ้นมาก่อนอื่นเปลี่ยนคำว่า procedure ตัวนี้ให้กลายเป็นคำว่า resize video player ก่อนครับ แล้วก็เพิ่มตัวแปร การเพิ่มตัวแปรวิดีโอเพลเยอร์ซูมและก็บัตทอน ทำได้จากการคลิกที่ปุ่มสีฟ้า และลาก Input X มาวางต่อที่ช่อง Input เราต้องการตัวแปรเพิ่ม 3 ตัว เราก็ลากออกมาเพิ่ม 3 ตัว จากนั้นค่อยมาเปลี่ยนชื่อครับ ก็จะมีตัวแปรที่เพิ่มขึ้นคือวิดีโอเพลเยอร์ซูมแล้วก็บัตทอนต่อมาให้ลากบล็อกคำสั่ง if then จากลิ้นชัก Control เราต้องการเพิ่ม else โดยการคลิกที่ปุ่มสีน้ำเงินลาก else มาวางในช่อง if ด้านขวามือ เราก็จะได้ else เพิ่มขึ้นมานะครับ จากนั้น ให้ไปยังลิ้นชักของลอจิกเพื่อดึงบล็อกเปรียบเทียบค่าเท่ากับนำมาวาง if ให้เราเอาเมาส์วางไว้บนตัวแปรซูมนะครับ จะมีบล็อก get zoom ให้นำมาไว้ที่ if แรกครับ if get zoom เท่ากับ true ถ้า คำสั่งตัวแปร zoom เนี่ยมีค่าเป็นจริงเมื่อไหร่ ก็ให้เกิดการทำงานตามเด่นนะครับ ถ้าไม่ใช่ก็ไปที่ else ตอนนี้เราต้องการให้ถ้าปุ่ม zoom เนี่ยนะครับ เท่ากับ true ตอนนี้เราจะให้ตัววิดีโอเนี่ยยังย่ออยู่นะครับ